เพราะได้นางปัญจาลจันทีราชธิดา ก็บังเกิดพระปีติปราโมท จึงตรัสสรรเสริญมโหสถต่อหน้าเสนกะว่า ท่านอาจารย์เสนกะ การอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขดี มโหสถช่วยพวกเรา ผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือฆ่าศึก เหมือนคนช่วยฝูงนกที่ติดกรง เหมือนช่วยฝูงปลาที่ติดร่างเห แม้อาจารย์เสนกะก็สรรเสริญมโหสถไม่ขาดปากเช่นกัน พระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นจากแม่น้ำ ถึงบ้านที่มโหสถให้สร้างไว้ทุกหนึ่งโยศ์พวกอมาตที่มโหสถเตรียมไว้ในบ้านนั้นๆ ก็จัดช้าง ม้าและพาหนะข้าวน้ำเป็นต้นถวายการต้อนรับพระราชาพระราชาเปลี่ยนช้าง ม้าและพาหนะ ที่เหน็ดเหนื่อยตลอดระยะทางจนผ่านไปไกล ถึงหนึ่งร้อยโยชน์ครั้นรุ่งเช้าก็เสด็จร่วงเข้าเขตแดนมิถิลานคร ส่วนมโหสถเข้าสู่ประตูอุโมงค์ไปทะลุอีกด้านหนึ่งรถดาบที่เหน็บไว้ออก ฝังในทรายที่ปากอุโมงค์ จากนั้นก็กลับเข้าอุโมงค์ไปออกที่ประตูทางเข้าเมืองที่สร้างไว้ ขึ้นปราศาสตร์อาบน้ำกินอาหารแล้วนอนพักผ่อนเอาแรง เมื่อคิดว่างานของเราสำเร็จแล้ว ก็หลับไปอย่างง่ายดาย ฝ่ายกองทัพพระเจ้าจุลนีเคลื่อนพลมาด้วยแสนยานุภาพ อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรประกอบด้วยกองทัพช้างพลาย ซึ่งสามารถย่ำยีนครที่มโหสถสร้างไว้ให้พังพินาศได้ พลธนูมีลูกศรปลายแหลมคม เจาะทะลุกระดูกได้ สามารถยิงเข้าไปในพระนคร ให้ตกลงดังหาฝน เหล่าทหารหนุ่ม สวมเกราะแกรวกล้า อาวุธมีด้ามวิจิตรงดงาม หอกมีคมแสงเป็นประกายวาววับ เหล่าทหารมีอาวุธครบมือ ต่อให้พระเจ้าวิเทหราช มีปีกบินเหมือนนก ก็ไม่สามารถรอดพ้นไปได้ ทหารของพระองค์มีมากมาย สามารถตัดศีรษะข่าศึก เอามาคนละศีรษะได้ ทั่วทั้งแผ่นดิน ไม่มีกองทัพใดเสมอเหมือน เหล่าทหารหนุ่ม มีผิวพรรณดังทองคำงดงามองอาจ นั่งอยู่บนคอช้าง ล้วนประดับด้วยเครื่องประดับสีเหลือง หนุ่งผ้าสีเหลือง ห่มผ้าเฉวียงบ่าสีเหลือง คมดาบต้องแสงอาทิตย์ยามเช้า ทอประกายวาววับ ดาบไร้สนิม ตีด้วยเหล็กกล้า ขัดถูด้วยน้ำมัน คมยิ่งนัก เหล่าทหารเชี่ยวชาญสงคราม ถืออาวุธครบมือ สวมเสื้อสีแดง กวัดแกว่งดาบงดงาม ดังสายฟ้าแลบ เหล่าทหารผู้กล้าหาญสวมเกราะโบกสะบัดธงไปมา เชี่ยวชาญในการใช้ดาบ ถูกฝึกมาอย่างเชี่ยวชาญ สามารถตัดคอช้างใหญ่ให้ขาดสะบั้นด้วยดาบเดียว พระเจ้าจุลนีทรงรำพึงว่า เราจะจับเป็นพระเจ้าวิเทหราชให้ได้ จึงตรัสคมคูพระเจ้าวิเทหราชท่ามกลางเหล่าทหารให้เกิดความฮึกเหิม ทรงเตือนช้างประตีนั่งด้วยพระแสงขอประดับเพชร พร้อมกับออกคำสั่งทหารอย่างเฉียบขาดว่า จงบุกเข้าไปทำลายมันให้สิ้นซากทหารที่มโหสถวางไว้ เห็นเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจ จึงพากันตีวงล้อมมโหสถไว้ ขณะนั้น มโหสถลุกจากที่นอน อาบน้ำชำระร่างกายแล้ว ทานอาหารเช้าแต่งตัวด้วยผ้านุ่งอย่างดี จากแคว้นกาสี หมรัตนกำพลเฉียงบ่าถือไม้เท้าทองสวมรองเท้าทอง มีเหล่าสตรีแต่งตัวงดงามดุจเทพอับสรพัดอยู่ข้างๆ เปิดสีหบัญชร บนปราศาสตร์ออกปรากฏตัวให้พระเจ้าจุลนีเห็น แล้วเดินกลับไปกลับมาด้วยลีลาดังเท้าสกะเทวราช แม้พระเจ้าจุลนี ทอดพระเนตรเห็นสิริรูปอันอุดมของพระโพธิสัตว์ ก็ไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาทันทีเร่งสายช้างเข้าไปหมายจะจับมโหสถให้ได้ มโหสถคิดว่า พระเจ้าจุลนียังไม่ทรงทราบว่า เราจะพระโอรสพระธิดา และพระมเหสีของพระองค์ ส่งไปถวายพระราชาของพวกเราแล้ว ยืนอยู่ที่หน้าต่างเย้ยหยันพระเจ้าจุลนีว่า ข้าแต่บรรมกษัตริย์ พระองค์เล่งสายช้างมาทำไม พระเจ้าข้า ดูพระองค์ร่าเริง ขอพระองค์โยนอาวุธทิ้ง แล้วปลดเกราะออกเสียเถิด พระเจ้าจุลนีทรงดำริว่า บุตรคฤหบดี ยังมีหน้ามาพูดจาร่าเริงกับเรา หน้าตาอย่างนี้แหละ คือหน้าตาคนใกล้ตาย เดี๋ยวก็รู้ว่า จะฆ่าแกได้หรือไม่